สวัสดีทุกคนก่อนเราจะเริ่มเราสายทูโกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนภารกิจของสายทูโกคือทำให้เรื่องจิตวิทยาและ การดูแลตนเองเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ในวิดีโอนี้เราจะคุยเรื่อง 6 สัญญาณความเครียดที่คุณไม่ควรมองข้าม มันสำคัญที่ต้องฟังร่างกายตัวเอง มันส่งสัญญาณหลายอย่างบอกคุณว่า ถึงเวลาคลายเครียดแล้วบางครั้งคุณอาจคิดว่าคุณไม่เครียด แต่ร่างกายคุณบอกอีกแบบหนึง่งมาดูตัวอย่างสัญญาณกันเถอะ 1. ความอยากอาหารเปลี่ยนไป คุณเริ่มเลือกทานอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพ คุณอาจเริ่มทานอาหารไม่เหมือนปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป การศึกษาโดยแคนดิยา เยกโจนส์แลมไมเออร์ ในนักศึกษามหาวิทยาลัยหญิง 272 คนพบว่า 81%ความอยากอาหารเปลี่ยนไปเมื่อเครียด ขณะที่ 80%ของนักศึกษารายงานว่า เขาเลือกทานอาหารสุขภาพเป็นประจำมีแค่หนึ่งใน3ทานอาหารสุขภาพเมื่อเครียด คนที่ทานมากขึ้นเมื่อเครียด เลือกอาหารที่หวานขึ้นมาก หรือมันขึ้นกว่าที่ทานปกติ 2. คุณมีปัญหาทางเดินอาหาร คยเป็นไหมที่อยู่ก็มีปัญหากับระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหารบางทีก็เล่นงานคุณไม่ว่าคุณจะทานอะไร แม้คุณจะทานอาหารสุขภาพ ความเครียดก็ทำให้เกิดประเด็นเช่น ปวดกระเพาะ ท้องอืดท้องเสีย ท้องผูกและอีกมาก บางทีอาจไม่ใช่อาหารที่ทำให้ท้องคุณปั่นป่วน มันอาจเป็นเพราะคุณเครียด 3. คุณรู้สึกแย่ไปหมด คุณอาจรู้สึกเครียดไปหมด กระวนกระวาย หรือแม้แต่ซึมเศร้า ความเครียดส่งผลต่อกล้ามเนื้อเกร็งตัว และอารมณ์ อาจเป็นตอนคุณรู้สึกกังวล ฉุนเฉียว ท่วมท้น เศร้า หรือซึมเศร้า การศึกษาจึงพบความสัมพันธ์ของความเครียดฉับพลันและเรื้อรังกับโรคซึมเศร้า ความเครียดไม่จำเป็นต้องสร้างโรคซึมเศร้า มันอาจมีปัจจัยที่เป็นไปได้ว่า ความเครียดทำให้การทำงานของร่างกายและอารมณ์ ผิดเพี้ยน 4. คุณรู้สึกนอนไม่หลับและมีพลังงานต่ำหมู่นี้คุณนอนหลับยากหรือเปล่า การศึกษาในคน 2,316 คนพบว่า คนที่มีเรื่องเครียดเยอะ เสี่ยงนอนไม่หลับสูงกว่า การนอนไม่มีคุณภาพมากๆ อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆระหว่างวัน การเปลี่ยนนิสัยการกินที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงด้วย ทำให้คุณรู้สึกพลังงานต่ำ 5. การหายใจลึก เริ่มจะยาก ความเครียดและอารมณ์หนักทำให้ทางเดินหายใจตีบได้ ซึ่งทำให้เกิดอาการอย่างหายใจไม่ออก หายใจเร็วเกือบจะเหมือนการหอบบางการศึกษาเผยว่าความเครียดเฉียบพลันทำให้เกิดการจับผือเฉียบพลัน หรือหวาดกลัวรุนแรง 6. มีความอยากใช้สารแบบผิดๆเพิ่มมากขึ้น เหมือนอาหาร สารบางอย่างอาจให้ความพึงพอใจชั่วคราวในสมอง คุณก็เลยรู้สึกดี แต่ถ้าว่าการบริโภคสิ่งใดแบบผิดๆส่งผลเสียมหาศาลภายหลังได้ อย่างเช่น การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป หรือนิโคติน คุณอยากใช้สารเสพติดหรืออาหารขยะมากกว่าปกติหรือเปล่า มันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณเครียด เราเห็นได้ว่าอาการทางกายเหล่านี้ส่งผลต่อกัน ส่งผลกับอารมณ์และพฤติกรรมของคุณ หากคุณเห็นว่าคุณมีอาการหลายอย่างที่เราบอก อาจเป็นร่างกายคุณที่บอกว่า พักก่อน ตั้งใจดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะยังไงคุณก็มีแค่ร่างเดียว และระบบร่างกายหนึ่งก็ส่งผลกับส่วนอื่น ๆ คุณคลายเครียดยังไง ช่วยบอกเราในคอมเมนต์นะคะ แชร์คลิปกับคนที่มีสัญญาเหล่านี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์ และลงทะเบียนสำหรับเนื้อหาจิตวิทยาเพิ่มเติม และอย่างที่เคย ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ